กำไรดิฮะ ดูคูณสิบครับเล่นสี่หกไปอะเพื่อนๆ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับ วันนี้เราก็อยู่กันที่ไฮโลไทยในค่ายคิงมา a เตอร์กันเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ผมจัดงบมาที่ 1,273 บาทนะฮะ ก่อนหน้านี้มันออกสูงไปแล้ว 2 รอบนะ รอบนี้ขอเล่นไปที่ต่ำแล้วกัน เน้นไปที่เอียวต่ำแล้วกันแล้วก็ต่ำนะ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 แต่ว่ารอบนี้ชอบสองสามสี่ครับ เน้นไปที่สองสามสี่ต่ำเอี่ยวต่ำเล่นแม่งหมดเลย มั่วหน้านะฮะผมก็ไม่ค่อยใช่เซียนไฮโลสักเท่าไหร่นะ ใครมีเทคนิคดีๆแนะนำมาได้นะครับ เดี๋ยวจะลองเอาไปนำไปใช้ดูบ้างนะครับ เอี่ยวไม่แล้วโอ้โหหนึ่งสองหกต่ำครับเอี่ยวต่ำไม่แล้วเอียดเคของจริง กระดาษนี้นะครับโอกาสออกเอี่ยว 14% 2 20% 38% 47% 55 66 ก็ถือว่าเอี่ยวต่ำน้อยอยู่นะ โอกาส2แม่งเยอะจังวะ มาครับตาต่อไปครับขอเล่นไปที่สูงนะ ชอบ 4 5 6จัด แต่ก็เล่นติดไฮโลไว้หน่อยนึงนะครับ ดูลายมาดิ มันสองทีเหมือนออกไฮโลห้ามาแล้วครับฮ่าเอี่ยวเย็ดแค่สวยงามครับล่อ11 ไฮโล โอ้โห ดีที่ติดไว้ 50 บาทนะครับ น่าจะเท่าทุนนะ เมื่อกี้ไปเล่นสี่ห้าหกซะเยอะไปหน่อยนะฮะ แต่ติดสิบเอ็ดไว้ โอ้โห ยังเท่าทุน ยังดี พอมันออกไฮโลแล้ว ลมเปลี่ยนทิศ หรือเปล่าวะ ไม่เปลี่ยนแล้วกัน ไป สูงเหมือนเดิมนี่แหละ ยัดสี่ห้าหกไปเหมือนเดิมครับ ชอบจัดเลยสี่ห้าหกรอบนี้ มาดูกันครับ เกมแม่งก็ดำเนินไปไวด้วยนะ เอาหกมาแล้วห้ามาดิหกหกห้าครับสวยงามครับ เย็ดเค ไม่ได้เล่น 5 6ไว้อะเพื่อนนเออ แต่ก็ได้ครับบวก 400ฮะตานี้ครับ โอ้โห ของจริง ส่วนใครนะครับอยากมาเล่นไฮโลออนไลน์ที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะเพื่อนๆโพสต์แรกปักหมุดเท่านั้นนะครับ มารอบนี้ยัดไปที่สูงเหมือนเดิมครับยังบอกนะครับผมก็ไม่ไม่ใช่เซียนไฮโลนะ ไม่รู้ต้องเล่นออกตัวอะไรยังไงนะครับก็เล่นมัวซั่วไปครับห้ามาแล้ว ห้าห้าหกโอ้โห ของจริงว่ะ แม่งของจริงว่ะแล้วด้วยได้ตัวคูณมาด้วยนะครับ ดูครับ ตานี้บวกร้อยเดียว ตัวคูณช่วยอะไรไม่ได้นะครับ เพราะว่าเราเล่นตัวอื่นเยอะกว่านะ เล่นสิบเอ็ดไฮโลไปหนึ่งร้อยครับ เพราะมันออกสูงสูงย้ำมาสองรอบ แล้วก็เอ็นไปทางต่ำบ้างนะฮะนี่แหละคือการออกตัวของผมที่เข้าใจนะที่ผมเข้าใจนะ เออ มาดูกันครับ เล่น4 ต่ำไป 100อ้าวได้ตัวคูณด้วย 4 ต่ำต้องมาแล้วล่ะห้าเอี่ยวเอี่ยวโอ้โหแม่งต่ำจริง แม่งต่ำจริง หลังจากตานี้เป็นต้นไปต้องติด 11ไฮโลไว้นะครับ แม่งเสียงออกชิบหาย ต้องติด 11 ไว้นะ ดูต่อครับขยับมาสูงครับ เล่นมั่วซั่วแล้วฮะสี่หกไปสี่ห้าหกไป สิบเอ็ดไฮโลเล่นดีป่าวะอ่ะไม่ทันครับ ว่าจะต้องติดไว้นะแต่ไม่ทันครับ เดิมพันไปหกร้อยเยดเคลอกต่ำโอ้โหสี่ต่ำก็มา ไม่ได้เล่นแถบเดิมถ้าเล่นแถบเดิมนี่คือโคตรรวยแล้วนะถ้าเล่นแถบเดิมนี่คือรวยเลยนะเพื่อนๆโอ้โหโคตรเสียดายแม่งสี่ต่ำมาเฉย มาสูงแล้วครับ ยัดสูงไป ไม่น่าโยกเลยว่ะเพื่อนๆติดสิบเอ็ดไฮโลแล้วครับรอบนี้ มา เอ็นไปทางสูงครับ ออกต่ำมาสองรอบแล้วโอ้โห รอบนี้รอสมดแม็กเลยครับ เทไปทางหกสูงนะ ได้ฟีเจอร์ตัวคูณด้วยเพื่อนๆหกมาแล้วครับหกสี่หกหกครับ สวยงามครับพี่น้องครับ เย็ดเคกำไรดีฮะ ดูคูณสิบครับ เล่นสี่หกไปอ่ะเพื่อนๆ คูณสิบครับผมสามพันสามร้อยยี่สิบสามบาทแล้วครับกำไรสองพันครับทุกคน กำไรสองพันครับ รอบนี้ไม่กล้าเล่นอะไรเลย ไป โอ้ยอดกูยอดผิดหรือเปล่าวะยอดลูกสี่อ่ะชอบสี่ห้าหกลงไปครับสี่ห้าหกสี่ห้าหกแต่ไม่เล่นหกอีกอย่างวันนี้ หรือสามสามสี่ห้านี่วะโอ้โห ออกสี่ห้าครับยังได้อยู่ แต่ไม่รู้ว่า จะเสียไหมไม่น่าเสียนะครับ บวกสามร้อยนะเพื่อนๆสามพันหกแล้วฮะ เจอสูตรมั่วของกูไปไอเยสเค มา รอบนี้ ขอลงไปที่ฝั่งต่ำก็แล้วกัน ต่ำแล้วกันเนาะมันต่ำต่ำสูง มันสลับมาต่ำวะเล่นต่ำแล้วกันครับเผื่อมันจะออกเบิ้ล ติดเอียวต่ำไว้ส่วนตัวเนี่ยชอบเอียวต่ำเป็นพิเศษอยู่แล้ว มาสามเอียวเอียวห้าครับ สวยงามครับ เย็ดเคกำไรเหนาะเหนาะครับ รอบนี้ครับ วันนี้นะครับก็กำไร 2 0 0แล้วนะ เพื่อนๆผมก็ไม่ไปต่อนะ พอใจแล้วกำไร 2 0 0ดงบพันสนะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับไฮโลออนไลน์นะ ไปที่โพส์ปักหมุดเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะครับ